ไม่อยู่บนเตียง แทบไม่ได้หายใจ ฉันเป็นคนที่อยู่ แต่เธอเป็นคนที่ไปรักของเราต้องจบ แต่เธอคงไม่สนใจ ขอแค่เพียงได้ซบเธอค่อยเดินจากไป ความทรงจำดีๆกำลังจะหายไป เหมือนกับฉันตอนไม่มีเธอมันคงหยุดหายใจ เป็นคนดีให้เธอมันคงไม่มีความหมายไง แล้วฉันควรทำไงเธอบอกได้ไหม เธอบอกได้ไหมอ่ะ ฉันทำผิดอะไรทำให้เธอต้องโกรธ ฉันทำผิดตรงไหนทำให้เธอไม่มอง หรือมันผิดที่ฉันไม่ได้อยากจะโสด แล้วฉันผิดอะไรทำให้ฉันต้องยอม ฉันต้องอยู่คนเดียวแต่เธอมีคนใหม่ ฉันทำได้แค่ทำใจและก็ยกล้อเพียวไป yeah. uh. ความทรงจำดีๆกำลังจะหายไป เหมือนกับฉันตอนไม่มีเธอมันคงหยุดหายใจ เป็นคนดีให้เธอมันคงไม่มีความหมายไง แล้วฉันควรทำไงเธอบอกได้ไหมอ่ะเธอบอกได้ไหมอ่ะฉันควรทำยังไง เธอบอกฉันที บอกฉันที ฉันยังไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ ห้องที่ไม่มีเธอมันดูไม่ดี ดูไม่ดี ให้โอกาสฉันนะ ขออีกที ขออีกที ความทรงจำดีๆกำลังจะหายไป เหมือนกับฉันตอนไม่มีเธอมันคงหยุดหายใจ เป็นคนดีให้เธอมันคงไม่มีความหมายไง แล้วฉันควรทำไงเธอบอกได้ไหมอ่ะเธอบอกได้ไหมอ่ะ